สวัสดีค่ะมาถึงตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านสามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างคล่องแคล่วกันแล้วนะคะ เรามาเรียนรู้การใช้งานจริงกันเลยนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม Kahoot เราสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kahoot ลงเครื่องก่อน โดยค้นหาคำว่า Kahoot มื่อดาวน์โหลดแล้วให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้พร้อมใช้งาน ในการเริ่มเล่นเกมแบบทดสอบ จะต้องมีทั้งผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอน และผู้ตอบคำถามหรือนักเรียน โดยผู้สอนจะต้องเปิดโปรแกรมแสดงบนสกรีนหน้าห้อง เพื่อให้นักเรียนเห็นข้อมูลพร้อมๆกัน มีขั้นตอนดังนี้สำหรับผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอนทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยเปิดเว็บไซต์ kahoot.com แล้วล็อกอิน และเลือกวิธีการเข้าใช้งาน เช่น เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Gmail หรือจะเปิดไปที่ create.kahoot.it ก็จะเข้าหน้าจอล็อกอินให้เลย โดยจะเข้าสู่หน้าแรกของผู้ใช้งานระบบ ต่อมา ผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอน ไปที่เมนูด้านบน คลิกเมนู Kahoot ระบบจะแสดงแบบทดสอบทั้งหมดที่ผู้สอนได้สร้างไว้ จากนั้นให้ผู้สอนเลือกแบบทดสอบที่ต้องการเล่น คลิก play ตรงแบบทดสอบที่เลือก จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เลือกรูปแบบการทำแบบทดสอบ ดังนี้คลาสสิกทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคล และทีมโหมดทำแบบทดสอบเป็นกลุ่ม เมื่อเลือกรูปแบบการเล่นแล้ว โปรแกรมจะแสดงรหัสหรือเกมพิน ของแบบทดสอบเพื่อให้ผู้ตอบคำถามหรือผู้เรียนใช้ในการเข้าโปรแกรมเพื่อทำแบบทดสอบ โปรแกรมจะคอยผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ และจะแสดงชื่อผู้เข้าร่วม พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วม เมื่อมีผู้เข้าร่วมครบตามต้องการ ให้คลิก Start เพื่อเริ่มเล่น สำหรับผู้ตอบแบบทดสอบหรือนักเรียน มีวิธีเข้าใช้งานโปรแกรมได้ 2 วิธีคือ การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ kahoot.it และการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot เมื่อผู้ตอบแบบทดสอบหรือนักเรียนเข้าใช้งาน จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสหรือเกมพินของแบบทดสอบที่ต้องการทำเลือก Enter ให้ใส่ชื่อที่ต้องการให้แสดงบนจอสกรีน คลิกโอเคโก เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามหรือนักเรียนเข้ามาในระบบผ่านเกมพิน จะปรากฏชื่อผู้ทำแบบทดสอบ ขึ้นบนหน้าจอของผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอน เมื่อผู้สอนเห็นว่ามีผู้เข้าระบบครบแล้ว ให้คลิก Start โปรแกรมจะเริ่มแสดงคำถาม เมื่อมีคำถามขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามหรือนักเรียนจะต้องมองคำถามผ่านจอผู้สอนหรือผู้ควบคุม และเลือกคำตอบที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ แต่จะไม่แสดงคำถามและรายละเอียดคำตอบลงในเครื่องของตนเอง โดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว สำหรับหน้าจอผู้สอนหรือผู้คุมจะแสดงเวลานับถอยหลัง และแสดงจำนวนคนที่ตอบคำถามแล้วสำหรับผู้ที่ตอบคำถามผิด ในเครื่องของตนเองจะแสดงว่า incorrect ส่วนผู้ที่ตอบถูกจะแสดงว่า correct เมื่อเวลาหมดหรือคำตอบหมดทุกคนแล้ว โปรแกรมจะแสดงสถิติคะแนนตามข้อที่เลือก ส่วนของผู้ควบคุม เมื่อกด next จะแสดงผลอันดับคะแนนของผู้เข้าร่วม 5 อันดับ หากผู้สอนต้องการบันทึกผลการทดสอบให้คลิก get result โปรแกรมจะแสดงให้เลือกวิธีการบันทึกซึ่งมี 2 วิธีคือ